สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักนิตติ้งเบื้องต้นนะคะ ลายหัวใจ หัวใจเล็กๆมาร้อยมาเรียงแบบนี้นะคะ ลายนี้นะคะ แล้วก็วิธีที่จะสาธิตเนี่ย สามารถเอาไปปรับเป็นผ้าพันคอได้นะคะ เพราะว่า เดี๋ยวพี่จะสอน ตรงด้านข้างว่าทำยังไงให้ด้านข้างมันออกมาเป็นเป็นลายสวยลายลูกโซ่สวยแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะ ถ้าจะถักเป็นผ้าพันคอ ที่แนะนำนะคะ ตัวลายเลยเนี่ยหัวใจหนึ่งดวงมันใช้สองห่วงนะคะ มันใช้สองห่วงฉะนั้นเวลาเราคำนวณ เราจะต้องเผื่อตรงขอบตรงนี้ด้วย ขอบก็อย่างละหนึ่งนะคะ ถ้าเป็นผ้าพันคอขนาดที่กำลังสวยเลยก็ประมาณสามสิบนะคะ สามสิบห่วงกำลังสวย ถ้าเราจะถักสามสิบห่วงได้หัวใจตรงนี้ทั้งหมดสิบห้าดวงเราก็อย่าลืมเผื่อสองห่วงตรงนี้ไว้ทำขอบด้วยนะคะ ลายจะเป็นแบบนี้ มาดูวิธีถักนะคะ เริ่มต้นเลย เราก็จะขึ้นต้นห่วงแบบหลวม วิธีขึ้นต้นห่วงแบบนี้ขึ้นยังไงนะคะ ให้ย้อนกลับไปดูวิธีวิธีถักนิตติ้งเริ่มต้นนะคะ ในเพลย์ลิสต์พี่จะมีบอกไว้ วิธีขึ้นแบบนี้เป็นวิธีขึ้นต้นแบบที่ห้านะคะ ขึ้นต้นแบบนี้เสร็จแล้ว จำนวนห่วงที่ขึ้นนะคะ สองสี่หกแปดสิบ สิบสองที่ขึ้นสิบสองห่วง เราก็ปลดไม้ออก ลายหัวใจนะคะ มันจะมีอยู่สองแถว เริ่มต้นเลยนะคะห่วงแรกเนี่ย ทุกแถวนะคะ ห่วงแรกที่เริ่ม ขวามือเราจะถักแบบนี้ทั้งหมด เป็นการสลิปนะคะ เป็นสลิปพีนะคะ สลิปพีก็คือเอาหัวเข็มเนี่ยแทงห่วงไปแบบนี้ แล้วเลื่อนไม้เลื่อนตัวห่วงไปข้างหลัง เป็นสลิปพีนะคะ ตัวนี้แถวแรกเราเริ่ม โดยการที่ถักนิตติ้งแต่พันหัวเข็มสองครั้งนะคะ ถักเหมือน การถักนิดเลยนะคะ แต่ว่าเป็นการพันหัวเข็มตรงนี้ สองครั้ง พันเข้าหาตัวเองนะคะ แรงมือพอดีพอดีนี่ค่ะ พันทุกห่วงยกเว้นห่วงแรกกับห่วงสุดท้าย แถวนี้เป็นแถวแรกนะคะ ลายจะมีอยู่สองแถว พอห่วงสุดท้าย ห่วงสุดท้ายขวามือทุกแถวถักเหมือนกันหมดก็คือถักนิด เสร็จแล้วนะคะแถวแรก แล้วเราหมุนงานกับ ห่วงที่หนึ่งที่อยู่ขวามือทุกแถวสลิปพีสลิปพีก็คือเอาหัวเข็มแทงเข้าด้านข้างแทงแบบนี้นะคะสลิปพีแล้วเอาไหมไปด้านหลัง ต่อไปเราจะทำเราปลายหัวใจนะคะ วิธีถักลายหัวใจ เราจะปลดออกมาสองห่วง ย้ายจากซ้ายมาขวา ย้ายคืนจากขวาไปซ้าย แล้วเอาหัวเข็มตรงนี้ เกี่ยวขานะคะ เกี่ยวขา ข้ามมา เราจะถักห่วงข้างในก่อน เกี่ยวขา แล้วเบี่ยงออกไป แล้วถักนิด พอถักนิดเสร็จแล้ว คลี่ออก ถักนิดห่วงที่สองนะคะปลดห่วงที่ หนึ่งกระห่วงที่สองมาไม้ขวา ย้ายกับไม้ซ้ายถักด้านในก่อน เกี่ยวขานะคะ เกี่ยวขาปลดห่วง ถักห่วงที่เหลือ ลายมันจะใช้อยู่สองห่วง เวลาเราปลดเราปลดสองก็ได้นะคะปลดแบบนี้ ซ้ายมาขวา ย้ายขวาคืนซ้ายแล้วเกี่ยวขา ถักนิด ถักห่วงที่เหลือ ย้ายสองห่วงจากซ้ายมาขวา ย้ายคืนเบี่ยงเกี่ยวขาแล้วก็ถักห่วงที่เหลือ ห่วงสุดท้ายซ้ายมือถักนิดนะทีนี้ถ้าเราหมุนกลับ หมุนกลับห่วงแรกสลิดพี สลิดแบบนี้ แล้วก็เอาไม้ไหมไปด้านหน้า ถักลาย แถวที่หนึ่ง พันหัวเข็มสองครั้ง ลายจะมีอยู่สองแถวนะคะ แถวที่สองจะเป็นปด พันเข้าหาตัวเองค่ะ แล้วก็ถักนิด ห่วงสุดท้ายถักนิดนะคะ หมุนงานกับ ห่วงที่หนึ่งสลิดพีสลิดพีนะคะ แล้วก็ปัดไหมไป ปลดสองห่วง ย้ายคืน เกี่ยวขาถัก เกี่ยวขาถักนิด แล้วก็ถักนิดอีกห่วงหนึ่งปลดทีละสองห่วง ซ้ายมาขวา ขวาคืนซ้าย เกี่ยวขาถัก สักนิด ปลดสองห่วง ขึ้นเหยียวขาถัก ลายนี้ถักไม่ยากนะคะ สนุกมือมือใหม่หัดถักได้ค่ะ เป็นผ้าพันคอสวยๆ หาไหมนุ่มๆถักนะคะ เป็นไหมฟูหรือไม่ก็เป็นอีเกิลสองเส้นก็ได้ ไหมขนแกะก็ได้นะคะ ถักผืนใหญ่นิดนึงหน้าหนาวนี้ใช้ได้เลยนี่ค่ะเราจะได้แล้วหัวใจ หัวใจมันจะไม่ได้โชว์ด้านที่เราปลดทางนี้นะคะ มันจะโชว์ด้านที่เราเริ่มต้น นี่ค่ะ มันจะเป็นลายหัวใจเรียงแบบนี้ ด้านข้างเราก็จะเป็นลูกโซ่แบบนี้ นี่นะคะ ลูกโซ่แบบนี้ได้มาจากการแถวสุดท้าย ถักนิด แล้วก็เริ่มต้นเป็นสลิปทีนะคะ เราก็ถักไปเรื่อยๆเวลาเราจะปลดแถวที่เหลือสุดท้ายนะคะ สมมุติว่าเราพอแล้ว ถ้าเราพอแล้วเนี่ย วิธีการจบงานนี่นะคะ วิธีจบงาน ตรงนี้เราก็สลิดเหมือนเดิมสลิดนะคะ เราจะจบงานโดยการถักนิดนะฮะถักนิด เสร็จแล้วเอาหัวเข็มทางนี้ เกี่ยวผ่าน จะได้หนึ่งห่วงละต่อไปก็ถักนิด ห่วงที่สองเกี่ยวผ่าน ที่สาม ถ้าเราถักได้จนได้ความยาวของผ้าพันคอแล้วค่ะ เวลาเราจบงานเราก็จบแบบนี้ ยกข้าม ตรงนี้เราถักนิดก่อนนะคะ พอถักนิดเสร็จมันมีสองห่วง ยกห่วงข้างใน ข้ามห่วงนอกทำผู้ใส่ตรงชายอะค่ะ สวย นะคะ อันนี้เป็นวิธีจบงานค่ะ ถัก นิด ตรงนี้ พอถักนิดเสร็จแล้วยกข้าม วิธีจบงาน นิด แล้วตรงนี้เราก็ตัดไหม นี่นะคะ พอเราตัดไหมเสร็จแล้วห่วงสุดท้ายตรงนี้เราก็ดึงออกมา เราก็ใช้เข็มสอดสอดได้นะะจนได้ความยาวตามต้องการแล้วเราก็เก็บแบบนี้ แล้วก็ทำผู้ใส่ตรงระหว่างตัวหัวใจตรงนี้ ใส่ผู้นะคะเราก็จะได้แล้วค่ะเป็นผ้าพันคอลายหัวใจลองมาปรับใช้ดูนะคะ ติดตามตัวงานที่พี่แชร์ตัวนี้ได้ที่ช่องใน YouTube ของพี่เมย์นะคะ เมทินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ